ดรแม็กซ์เบล์มอลคนพบว่ามันใช้เวลา 21 วันสร้างนิสัย ไม่ว่าคุณอยากให้ผลเกิดเร็วเท่าไหร่ สมองคุณก็ไม่เอาด้วยอย่าไปต้านกระแสแต่ไปรับการฝึกฝนแทน อบรับความล้มเหลวและวันร้ายๆและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับการเปลี่ยนแปลง เบื่อและเซ็งกับนิสัยแย่ ๆ ของตัวเองหรอนี่เป็นสิทธิพฤติกรรมดี ๆที่ควรมี 1. สวัสดีเพื่อนซีใหม่ของคุณ ห้องครัว ฉันไม่รู้วิธีทำอาหารจริงๆจนออกมาอยู่เอง ก็ร้านอาหารราคาไม่แพงมีออกเกลื่อนเราก็คงอยากจ่ายเงินซื้อของกินที่สะดวกไปทุกวัน แต่คุณทำเงินเก็บคุณร่อยหรอในระยะยาว ใช่คุณจำเป็นต้องหาข้อมูล และต้องตั้งงบตามนั้นเมื่อไปซื้อของที่ร้านชำแต่ขอต้อนรับสู่ความเป็นผู้ใหญ่ พื่อให้ประสบการณ์นี้น่ากลัวน้อยลง ลองถามสูตรอาหารจากเพื่อนและครอบครัวก็ได้ ชวนเขามาเดินในร้านด้วยกัน หรือจัดเวลาทำอาหารด้วยกัน ใครบอกละ่ะว่านี่เป็นกิจกรรมที่ต้องทำคนเดียว 2. ให้ร่างกายได้ขยับ กีฬาเป็นยาวิเศษ หยิบรองเท้า หูฟัง และเสื้อยิม ยิ่งชีวิตเรายุ่ง เรายิ่งมีข้ออ้างอย่าง ไม่มีใครมีเวลาให้เรื่องนั้นหรอก แต่เอาจริงๆ ถ้าคุณมีเวลาดู Instagram ได้เรื่อยๆงั้นคุณก็มีเวลาวิ่งนะน่าจะเป็นการเจียดเวลาสั้นๆ แค่วันละ 20 นาทีเพื่อเดิน กีฬามีผลอย่างมากต่อร่างกายและจิตใจของคุณ 3. รักษาความชุ่มชื้นดื่มน้ำหรือยัง เปลี่ยนเครื่องดื่มซ้าเป็นสมูทตี้ผลไม้หรือชาเขียวแทน ฉันเคยคิดว่าน้ำปั่นน่าเบื่อและไรรสชาติ แต่นี่เป็นโอกาสสร้างสรรค์ ลองนี่สิ ตังกวาหรือผลไม้หั่นแว่น นี่จะเพิ่มวิตามินที่ผิว และร่างกายคุณจะขอบคุณ ถ้ามันช่วยซื้อกระบอกน้ำน่ารักน่ารักหรือแก้วมักเพื่อช่วยให้คุณดื่มน้ำ แล้วแค่อาหารสมองนะ่ะ 4. ตั้งเวลาเข้านอนสม่ำเสมอ ยกมือขึ้นถ้าคุณรู้สึกผิดที่ดูวิดีโอเยอะเกินกว่าจะนอนได้ มันดูไม่เป็นไร ที่คุณก็แค่นอนบนเตียง แต่การดูสมาร์ทโฟนตอนกลางคืน มันกดเมลาโทนิน ฮอร์โมนที่ช่วยคุมวงจรการนอนของคุณ นี่ยังไม่รวมการกดเนี่ย ไปเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วย ไม่ได้อยากทำให้กลัวนะ แต่ผลข้างเคียงอ่ะมันจริง รับนิสัยการนอนที่ดีกว่าเข้ามา และทำให้สม่ำเสมอและตื่นเวลาเดียวกันทุกวัน แต่ถ้าคุณต้องใช้โทรศัพท์ ปรับเป็นโหมดกลางคืน พื่อกันแสงอันตรายสีฟ้า 5. วางเส้นทางและเรียงลำดับเป้าหมาย ช้าๆ และมั่นคงจะชนะการแข่งขัน สร้างบอร์ดบันดาลใจและแปะภาพและคำพูดไว้ ที่สะท้อนชีวิตที่คุณอยากใช้ มองดูมันทุกวันให้รู้ว่าถึงไหนแล้ว ลงทุนในสมุดวางแผนหรือบูโจ ตราบเท่าที่มันทำให้การจัดการสนุก คุณอาจเจอความถดถอย และล้มเหลวมากมายก่อนไปถึงเป้าหมาย แต่หัวใจก็คือการปรับวิธีคิดให้คืนสภาพได้ 6. เอาสิ่งไม่จำเป็นออก คุณไม่จำเป็นต้องเป็นมารีคอนโดก็ได้เมื่อจัดบ้าน แต่การทำบ้านและที่ทำงานให้สะอาด ให้ผลมากกับอารมณ์คุณ เพิ่มประสิทธิผลการทำงาน และทำให้งานประจำวันเครียดน้อยลง และเพิ่มความสุขโดยรวมให้คุณ ทำความสะอาดเล็กน้อยทุกสัปดาห์และทิ้งสิ่งที่คุณไม่อยากเก็บไว้อีกแล้ว สตีเวนบรรดาธิการที่น่ารักของเราชอบทำความสะอาด 3 สิ่งก่อนออกหรือเข้าห้อง เป็นเคล็ดลับช่วยเขาทำความสะอาดได้คล้าย ๆ วิธีชังกี้ และถ้ามันจุดความสนใจคุณ ลองดูมินิมอลลิสต์จำไว้ว่าที่สบายคือใจสบาย 7. มีอนามัย มออีอันนาไมัคือฉันไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์ ควรมั่นใจว่าคุณดูฟัน ผมและร่างกายด้วยความรัก ดูเหมือนสามัญสำนึกไหม แต่ถ้าคุณเหนื่อยเกินจะล้างเครื่องสำอางเมื่อจบวัน หรือไม่ใช้ไหมขัดฟันบ่อยเท่าที่ควร จะมีสิ่งค่อยๆสะสมตามเวลา และจะให้ผลเละเทะอย่าง สิว และฟันผุ 8. หาความงามในความประหลาด มันง่ายที่จะมองข้ามคุณค่าสิ่งแวดล้อมประจำวัน คุณอาจอยู่ในเมืองคับแคบและไม่เห็นมีอะไรสวย เมื่อคุณต้องนั่งข้างคนแก่กลิ่นหึ่งในรถไฟใต้ดิน หรือคุณเบื่อต้นไม้ไปหมดและอยากเห็นสถาปัตยกรรมบ้าง ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนลองถอยมาก้าวหนึ่งแล้วหาบางอย่างที่คุณอาจพลาดไปอย่างการดูแสงอาทิตย์ขึ้นบนหลังคาหรือหยดน้ำกระทบทางเท้า คุณจะแปลกใจที่ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน 9. ออกกำลังสติปัญญา กิจกรรมทางกายเป็นเพียงครึ่งของการต่อสู้ ให้แน่ใจว่าคุณใส่ใจดูแลสมองของคุณ บางคนไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่เป็นไร แต่เปลี่ยนทัศนคติต่อการเรียนรู้ และรับทราบว่ามีทางเลือกในการแสวงหาความรู้สองสามวิธีที่ทำได้คือ อ่านบทความในเรื่องที่คุณสนใจบ้าง ฟังพอดแคสต์ระหว่างไปทำงาน หรือดูสื่อให้ความรู้บน YouTube ใส่ชูโกสิบมีเมตตาต่อตนเอง คนจงเกลียดก็เกลียด แต่นั่นไม่ได้เว้นคุณเอาไว้ มันง่ายที่จะจับความผิดและความไม่มั่นใจหลังวันแย่ๆ แต่มันไม่พาคุณไปไหน หายใจลึกๆ ลองท่องมนพลังบวกอย่าง ใช่ เธอทำได้ หรือ เธอเอาอยู่ และใช้เวลากับคนใกล้ชิดที่ย้ำเตือนให้คุณรู้ว่าคุณมีค่า คุณมีศักยภาพ คุณแค่ต้องหล่อเลี้ยงมัน พฤติกรรมดีข้อไหนที่คุณอยากเริ่มต้นทำในชีวิต บอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างต้องมั่นใจว่าคุณลงทะเบียนเพื่อเนื้อหาดีๆเพิ่มเติมและกดยกนิ้วให้วิดีโอนี้ ถ้าคุณชอบ ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ